ฟังดวน 18 พฤษภาคม 64 เราชนะไหนว่าได้ 2,000 บาทสรุปบัตรคนจนได้เท่าไหร่กันแน่ สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นะคะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะ ที่ได้เข้าไปเช็คเงิน เราชนะ 2,000 บาทผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com นะคะ ซึ่งจำนวนเงินที่โชว์ในตารางนะคะ จะได้รับการสัปดาห์ละ 675 บาท และ 700 บาทเท่านั้นนะคะ สรุปนะคะ เงินเราชนะบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเท่าไหร่กันแน่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้พร้อมๆกันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับใคร ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะ ที่ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินเยียวยาเราชนะม .33 เรารักการจำนวน 2,000 บาทนะคะ ซึ่งจะโอนให้สัปดาห์ละ 1,000 บาทนะคะจำนวน 2 สัปดาห์นะคะ รวมไปถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ ก็จะได้รับเงินเช่นเดียวกันนะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ เราชนะรอบก่อนนะคะ จะได้รับแค่ 6 675 บาทและ 700 บาทต่อสัปดาห์เท่านั้นค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะก็ได้มีการเข้าไปเช็คนะคะสำหรับตารางการรับเงินเราชนะ 2,000 บาทนะคะ ผ่านทางเว็บไซต์ www เราชนะ .com นะคะซึ่งตารางนะคะก็ได้โชว์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ ในงวดวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นะคะจำนวนเงินนะคะ675 บาทถึง 700 บาทเท่านั้นค่ะ และงวดวันที่ 28 พฤษภาคม2 0 2,564 ก็โชว์แค่675 บาทและ 700 บาทเท่านั้นนะคะ ก็มีคำถามมากมายนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะได้รับเงินเท่าไหร่กันแน่ไหนว่า2,000บาทนะคะ สรุปได้กี่บาทนะคะ จะอธิบายแบบนี้นะคะ ในตารางนะคะก็ได้โชว์จำนวน675บาทถึง700บาทนะคะ แต่ว่ามีหมายเหตุอยู่ด้านล่างนะคะพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องตกใจนะคะ ซึ่งด้านล่าง างนะคะก็มีหมายเหตุว่าภาครัฐมีนโยบายเพิ่มวงเงินสิทธิ์ ช่วยเหลือจากวงเงินเดิมจำนวน 2,000 บาทต่อคน โดยแบ่งรอบโอนเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 675 บาทหรือ 700 บาทตามตารางเงินที่ได้รับ สิทธิ์จะถูกเพิ่มเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเต็มวงเงินสูงสุดสัปดาห์ละ1,000บาท โปรดตรวจสอบยอดเงินสิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ตามวันที่ได้รับเงินก่อนใช้สิทธิค่ะ ก็สรุปเลยนะคะ พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่าน ทุกท่านนะคะจะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาทค่ะ ก็คือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 1,000 บาทนะคะ และก็วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อีก 1,000 บาทค่ะ ก็ชัดเจนนะคะมีหมายเหตุเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนไว้เท่านี้นะคะ ถ้าเป็นประโยชน์นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ